God. ตามความรักมันเหนื่อยพักก่อนดีไหมถ้าเราไม่ใช่แต่ทำอะไรก็คงไม่ใช่อยู่ดี วันนี้วันสุดแล้ว ห็นเธอร้องไห้ตั้งแต่วันจันทร์เธอออกมาได้หรือยัง ออกมาจากชีวิตเขาได้หรือยัง ออกมาจากความทุกข์ใจได้หรือยัง ทำได้เพียงแค่มองเธอร้องไห้ วันวันไม่เคยจะทำเมื่อไรไม่เคยจะสนใจว่ามีใครเป็นห่วงนั่งทรมานอดข้าวอดน้ำ ังให้ใครสนใจทำไม วันนี้วันสุขลาเห็นเธอร้องไห้ตั้งแต่วันฉันเธอ มาจากชีวิตคู่ได้หรือยัง ออกมาจากความทุกข์ใจได้หรือยังโอ้เฝ้าดูเธอมีน้ำตายังทรมานอยู่คราบน้ำตา ฉันทำดี ยังได้หรือยังอ๋ออาได้หรือยัง ได้หรือยัง ได้หรือยัง ออกมา ชีวิตคือได้หรือยังเฝ้าดูเธอมีน้ำตา ยังทรมานอยู่ครับน้ำตา ฉันทำได้เพียงแค่มองเธอร้องไห้ จบหมดแล้วเราลองฟังดูคัดคัดคัดคัดคัด